สดีครับ ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เลเลโยชาแนลกันอีกครั้งนะฮะและนี่ก็น่าจะเป็นอันบ็อกซ์คลิปแรกที่เราถ่ายกันในปี 2023 นะครับผมแต่ว่าวันนี้พิเศษมาก ๆ อีกแล้วครับเพราะว่าป๊อปมาส่งนี่มาป๊อปคาร์ครับผม ซีรีส์ใหม่ก็เป็นบัมเปอร์คาร์นั่นเองคือรถบัมนะ จะมีตัวอะไรบ้างก็ อ่ะไปกล้องเข้าไปดูกันนะอ่ะปกเป็นงี้ครับผมป๊อปคาร์บัมเปอร์คาร์จากป๊อปมาดนะครับ แล้วก็นี่ตัวละคร ก็จะมีมอลลี่บักกี้ดีมูลาบูบูสกูแพนด้าและอีกมากมายฮะฮาสิปูปูตรงนี้ก็น่ารักนะครับผม ก็ที่ผมอยากได้นะ ก็มีดีมูมอลลี่ลาบูบูแล้วก็ซิเคตฮาสิปูปูคายเบบี้ หลายอย่างเลย โอเค จริงๆแล้วเนี่ย ผมเคยมีบ๊อบคาแล้วแต่ว่าเป็นซีรีส์เก่ามีไปดู นี่ครับ เข้ามาดูใกล้ๆอีกรอบเดินเข้าเดินออก นี่ ซีรีส์เก่าของบ๊อบคาผมมีมอลลี่ครับผมแล้วก็ลาบูบูนั่นเอง โชคดีของผมอีกอย่างที่ผมเก็บทั้งมอลลี่แล้วก็ลาบูบูเพราะว่าเวลาซื้อป๊อปคาร์เนี่ย บางทีมันจะสุ่มได้คาแรคเตอร์ที่เราไม่ได้เก็บอะไรเงี้ยนะ ผมก็ต้องไปแลกกับเพื่อน หาแลกอีกแต่นี่คือโชคดีที่ผมได้สองตัวนี้แล้วในเนี้ย มันก็น่าจะได้ครบอยู่แล้วแหละเว้นแต่ผมจะได้ซีเครตนั่นเอง ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ เพราะว่าเราเกลือมาหลายรอบแล้วผมวางเป็นกำลังใจไว้ก่อนแล้วกันนะสองตัวโอเค เริ่มแกะกล่องมันขั้นตอนที่เรียกได้ว่า อันตรายที่สุดของการอันบ็อกซ์ครับ คือการแกะกล่องให้ออกมาสวยงามอะแวกยักยังอะไรเชียวครับอุ้ย ขาดแล้วเหรอให้ตายเถอะ เอาใหม่ เอาใหม่ เราจะมาหยิบก่อนหยิบออกก่อน มันจะได้ หลวม ๆ หน่อยแขว้งอีกแล้วอ่ะออ่ะ โอเค ปกติเนี่ยออกมาจะดิสเพย์แบบ เวลาขายมันจะตัดข้างหน้าได้แต่ว่ามันบล็อกนี้ทำได้แค่นี้เลยครับผมแล้วเราก็เป็นอย่างนี้เลยแล้วก็หยิบสุ่มไปเลย แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า ผมไม่ได้ใส่เก็บกล่องู่แล้วยัดเข้าไปไม่ได้ อืมฮะสวยงามโอเค มาดูกล่องกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ใส่เข้าไปทำไมให้ลำบากเมื่อกี้มาดูกัน ที่กล่องนะครับผม อันนี้คือหน้าปกจะเป็นแนวนอนนะกล่องนี้ บัมเปอร์คาร์ป๊อปคาร์บายป๊อปมาร์ทนะครับผม ด้านบนน่ารักมากที่ฉีกอยู่ตรงนี้ครับ มีลูกศรด้วยด้านหลังด้านข้างก็เหมือนเดิมครับ มีบอกว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวนี้จะมีสเกลบอกนะว่า1ต่อ10อะไรอย่างนี้ ถ้าได้ซีเคทจะเป็น1ต่อ120ละ มาดูว่าเป็นยังไง ครับ ผมเริ่มเลยไหม ผมว่านะ หยิบมาเลยหมดเลยดีกว่ารอบนี้เพราะว่าปกติเราหยิบออกมาทีละอันนะมันไม่ได้ซีเคทไงถ้าเราเอาออกมาหมดเลยอย่างเงี้ย มันอาจจะมีโอกาสได้ซีเคดมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะฮะมา ดูกันเลยดีกว่ากล่องแรกจะเลือกจากกล่องที่ผมคิดว่าหนักที่สุดก่อนเดี๋ยวนี้เขาก็ถูกน้ำหนักแล้วนะผมว่าสองกล่องนี้น่าสนใจมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคน ชัวร์ว่าเราจะไม่ทิ้งพาร์ทเสริมส่วนไหนไปอีกนะแต่ไม่ค่อยน่าจะมีหรอกเพราะว่านี้มันเป็นชิ้นใหญ่เลยนะ ตัวอะไรครับเนี่ยตัวไรนี่โอ้เป็นแพ็คอย่างนี้หมดเลยทุกคนคราวนี้ไม่ได้มาเป็นซอง อันนี้คือน้องใช่สวิตบีนหรือเปล่า โอนิยวเหรอฮะผมไม่เคยมีเลยว้าวมันเป็นรถบัมจริงๆแล้วเนื้อมันแบบเงาเงาว้าให้ดูการ์ดก่อนเช่นเคยทุกคนโอเคโอเค นี่ น่ารักนะทุกคน คือผมขึ้นนิสัยเหมือนเดิมนะ อันนี้ผมไม่เคยเก็บมาก่อนเลย แต่ในนี้ก็คือจะเป็นเนื้อเงาบ้าง เนื้อด้านบ้างบางชิ้นตัวเบาะข้างล่างรถบัมมาหนจะด้านๆตรงผิวหน้าน้องอะไรก็เป็นด้านๆแต่ว่าตัวที่เป็นชุดเป็นรถอะไรเงี้ยจะเงาหมดเลยแล้วก็มีน้องหมาข้างบน ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกันเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนะฮะ โอเคปะต่อกันเลย อ๋อน้องสองตัวเก่าเก็บก่อนแล้วกัน เดี๋ยวจะสับสนนะฮะแต่สองตัวเก่าจะเป็นรถปกติครับไม่ใช่เอ่อเรียกว่าอะไรรถบัม กล่องที่2ทุกคนมันวัดน้ำหนักอะไรไม่ได้เลย เพราะว่ามันใส่เป็นแพ็คอย่างนี้มาไฮเบบี้ปะไม่ใช่ครับ อันนี้น้องอะไรแล้วเนี่ยผมไม่รู้จักน้องปักกี้ ฮะตัวที่2ที่ขึ้นบนลิสต์เลยซีสันดูครับผม โซพาสเทล เห็นไหมฮะปุ๊บปุ๊บแต่อันนี้นะ ถ้าเทียบกันคือสีผมว่าสวยกว่าอันแรกเพราะว่ามันพาสเทลหมดเลยชมพูฟ้าเหลือง แล้วก็อันนี้อันนี้พิเศษกว่าตรงที่บอกข้างล่างครับ มีลายหมดเลย ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นเงาเงาแล้วมีพาร์ทใส่ทั้งคู่เลย ตรงกระจก รถบัมปกติรถบัมมีกระจกเลยชอบไม่เป็นไรไแต่ว่ามีก็ดีนะ เฮ้ย ผมเพิ่งเห็นว่ามีเบาะรายละเอียดดีมากคือมีเบาะข้างเอ้ยเบาะเบาะหลัง แล้วก็เห็นแขนน้องจับพวงมาลัยข้างในด้วยนะ ถ้าเทียบกันน่ะผมชอบคาแรคเตอร์ตัวนี้มากกว่าแตู่สวยอันนี้สีสวยกว่าอ่าสังเกตนะครับอ่ากันชื้นถุงใหญ่กว่าถ่วงน้ำหนัก กล่องที่สามครับทุกคน ช야เฮ้ะคือตอนนี้ที่ออกมามีแต่ตัวที่ผมไม่เก็บแล้วก็ไม่รู้จักตัวนี้ชื่อว่าสเตียโรลี่เหรอผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะทุกคนทำไมคล้ายๆสองตัวแรกเลยเอ้ยคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยหรือมาจากซีรีส์เดียวกันโอเคจริงนะทำไมมันคล้ายกันเมื่อกี้เลยอันนี้ก็คือแป๊บนึงนะฮะอู้ล้อคนละสีด้วยครับอันแรกล้อสีดำอันนี้ล้อสีเทา อันนี้ล้อสีฟ้าเป็นชมพูฟ้า แล้วก็ไม่เหมือนน้องโป้เลยอ่ะ น้อง มันไม่ใส่เสื้อ ไม่ใส่เสื้อครับไม่ใช่ตัวผู้หญิงผู้ชายน้องหูกระต่ายอ่าแล้วก็ที่รถ ตัวนี้ที่รถจะเป็นมีเรียกว่าอะไรอ่ะ มีหน้าตาแล้วก็ที่ยางข้างล่างรถบัมจะเป็นแบบมีแถบขาวก็สร้างความแตกต่างโอ้ยรถพาสายเนี้ยไอตรงกระจกรถอะเป็นสีฟ้าด้วยนะใส่ใส่ฟ้าอืมโอเคผมว่านะ ตัวที่ ผมไม่ไม่ได้ตามหา ออกมาหมดแล้ว ตัวที่ผมตามหาก็ต้องออกบ้างนะ แต่ผมไม่ค่อยลุ้นกับไอ้พวกนี้เท่าไหร่อะจริงๆผมลุ้นกับซีเคดมากเพราะว่า ตัวธรรมดาผมคิดคิดไว้ตลอดว่ามันน่าจะได้ครบอยู่แล้ว ถ้าผมไม่ได้ซีเคดขึ้นมา แต่ว่าผมต้องไปตามหาตัวอื่นอีกไงไม่ครบถ้าผมได้ซีเคดใช่ไหมนี่อะไรนี่ต้องแมวครับ วิวแคทครับผม ตัวนี้ก็อีกตัวที่ดังแล้วเพื่อนผมเก็บเยอะอ่ะดูดูดู คือผมเนี่ย ไม่เคยมีเลยสักตัว แต่เพื่อนผมเก็บเก็บกันเยอะมากตัวนี้นะฮะ รถก็มีโลโก้วิวีแคทกับรูปอาหารแมวอยู่ตรงนี้ ข้างหน้า แล้วก็น้องก็หน้ากวๆหน่อย มีรูปหน้าน้องข้างหลังด้วยอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็มีแถบสีฟ้ามีหมวกเอ้ย เรียกว่าอะไรนะก็อกเกิลอะไรนะ แว่นกันลมเหรอปะน่ารักครับผมตัวนี้ แมวอ้วนอืมถึงจะรู้ว่ามันได้ครบอยู่แล้วอะ แต่มันก็ใจแป้วเหมือนกันนะพอตัวที่เราต้องการไม่ออกเม่ผมต้องการหรือตัวดัง ๆแบบไทเบบี้ลาบูบูมอลลี่ ดีมูฮาติบูบูอะไรพวกเนี้ยเออ ล่าสุดที่เป็นกล่องสุจีนที่เพิ่งออกมาป๊อกหมานผมเห็นว่า เขาใส่ เอ่อเรียกว่าอะไรนะฮิโรโนะฮิโรโนะเข้ามาในแบบบล็อกรวมแล้วตัวพิเศษฮิโรโนะนะฮะ ผมว่าไทยเบบี้ใช่โอ้โหอ่ะดูการ์ดก่อน ตัวนี้ตัวนี้เท่ตัวนี้เท่เห็นแล้ว บอกเลยว่า ตัวนี้น่ารักมากครับคายเบบี้เป็นรถเป็นหมาแลบลิ้นฮะข้างหลังมีทะเบียนด้วย I love you ฮะก็เหมือน I love you นั่นเอง ที่ทะเบียนนะครับผมหมาแลบลิ้นนี่คือน่ารักจัดแล้วคายเบบี้ลักษณะเด่นของเขาคือตามชื่อเลยจะร้องไห้ตลอดเวลา ผมมีอยู่บ้าง เอ้ยผมเคยเปิดได้อยู่บ้างแต่ว่า ผมไม่ได้เก็บแล้วไปแลกกับเพื่อนเอาลาบูบูมานะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเดียวตอนนี้ที่บ้านที่ผมเก็บนะแต่ว่า วยอะ่ะคือมันเงาครึ่งบนที่เป็นหมาครับแต่บอกทุกอันคือด้านจริงๆ แล้วก็ลิ้นหมา ด้านสีแดงสีชมพูบ๊อบหมานี่สวยอยู่แล้วทั่วไปเลย อ่าก็ตอนนี้ผมให้ตัวนี้เป็นตัวท็อปอยู่ของวันนี้ ประมาณเกินครึ่งทางประมาณครึ่งทางนะครับห้ากล่องหรือมันมีวิธีไหนให้เราไม่เกลือป่ะอยากได้ซีแคทอ่ามาแล้วที่ต้องการ อุ้ยเท่เท่งามงามงดอ่ะดูการ์ดก่อน น้องมอลลี่ครับ เป็นหนึ่งตัวที่ผม ชอบมากๆและเก็บอยู่นะโอ้ยสวยจัด แล้วพิเศษกว่าตัวอื่น ดูดูอันนี้คือเป็นลายรถสีดำครับน้องมอลลี่ มาเข้มเลย แล้วก็รถจะเป็นลายคลื่น แต่ตัวข้างบนอ่ะ ตัวตัวเครื่องรถนะครับผมมันจะเป็นเงาเงานะ แล้วก็มีหางด้วย มีเลข16 แล้วก็เป็นหน้าหน้าตัวอะไรสักอย่างมีเขี้ยวนะฮะ แล้วก็มีเขียนว่า Shark Attack เอารถเป็นฉลามเหรอ แล้วก็น้องมอลลี่ใส่ชุดประดาน้ำครับผมจะเห็นแบบ ูบ้าใช่ไหมแต่เหมือนหลอดมากกว่านะ จริง เออเขาทำเป็นหลอดครับ แล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งน้องชู 2 นิ้วด้วย ระหว่างขับรถ ถึงแม้อาจจะดูอันตรายไปหน่อยแต่มันน่ารักดีนะฮะผมว่าน้องวอลลี่ตัวเนี้ย ผมให้ที่หนึ่งหมุนหัวได้เลย ไม่กล้าหมุนเดี๋ยวฮะ น่ารักเลย น่ารักมาก ผมว่าน้องวอลลี่ดู ดูคุณภาพดูรายละเอียดดูใส่ใจกว่าตัวอื่นจัง ลูกรักป๊อปมาดเหรอเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าเสื้อป๊อปมาดที่เป็นมอลลี่นะสวยจริงอ่ะมอลลี่เฮ้ย เหลืออีกสองกล่องข้างล่างน้อยครับ รอบนี้แต่ว่าซีเกตไม่ใช่ซีเกตแต่ว่า ผมรักเขาดีมูครับ หลังๆผมซื้อดีมูแล้วก็อันบล็อกดีมูเยอะมาก แล้วก็ตั้งแต่จูราสสิกเนี่ย คือผมรู้สึกว่าคุณภาพคนนี้ดี มาถึงตัวนี้โอ้ my god โอ้ my god เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ โอ้ ผมเพิ่งสังเกตว่า ตัวยางข้างล่างนะครับผมของรถบัมอ่ะมันค่อนข้างนิ่มกว่าข้างบนด้วยนะแบบกดระบุแต่ของดีมูเหมือนจะนิ่มเป็นพิเศษครับ แล้วก็ยางใสด้วย มาเป็นน้องกบครับผมอยู่บนน้ำน่ารักมาก บอกว่าน่ารักแต่น้องดีมูไม่ใส่เสื้อครับ ผมโป้มาเลย บอกละลายที่ผมชอบอะเลือกมาแล้วมันท็อปจริงๆนี่อยู่ไหนก่อนข้างหลังมีเขียนว่าดีมูด้วยนะจัด ผมว่าจริง ๆเซตเนี้ยถ้าผมแนะนำนะเราไม่จำเป็นต้องเก็บให้ครบ ถ้าคุณไม่ได้อยากเก็บทุกลายของบล็อกมาแฟนบอยขนาดนั้นอย่างผมที่เป็นเอ่อรู้ว่าผมเก็บอะไรใช่ไหมอย่างบล็อกคาเก่าๆผมก็จะเปิดพร้อมเพื่อนแล้วก็แบบตอนแรก สมมติเพื่อนได้ตัวที่ตัวเองชอบอะเราก็ต้องไปเที่ยวกับเพื่อนที่แบบสมมติเขาชอบใครเบบี้ใช่ไหมเราชอบดีมูอะไรเงี้ย จะได้แลกกันได้ ถ้าเกิดว่าเราได้ที่ไม่ชอบแล้วเขาชอบเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยถ้าสมมติมีอย่างวอลลี่ตัวเดียวเงี้ยหรือดีมูตัวเดียวไปอยู่กับ ตรงดิสเพย์ที่เราโชว์ดีมูหรือวอลลี่เยอะๆมันจะน่ารัก มันไม่จำเป็นว่าต้องมาโชว์เป็นเองก็ได้นะ แต่ถ้าใครอยากนี้ก็รับสักทาครับ มาไปกล่องนี้บุบนิดนึง มันจะเป็นอาถรรพ์นะ บางทีกล่องบุบเนี่ย ส่วนใหญ่กล่องบุบเนี่ยจะได้ซีเครดฮาซิปุปุปูครับอันจริงฮาซิปุปุก็เป็นเออ่น้องอนุบาล เรียกด้ว่าเป็นน้องใหม่ของป๊อปมาดเหมือนกันนะครับผมเพิ่งออกเซตแรกไปไม่นานมั้งปีที่แล้ว แล้วก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีบ้านผมก็มีอยู่สองตัวสามตัวครับอ่ะใบพัดบนหัวหมุนได้หนึ่งละก็น้องนิมุ่มเอ้ยน้องฮาจิปุปุจะหูแหลมๆครับคล้ายเอลฟ์แล้วก็มาในทีมชุดเอ่อมาในทีมเป็นเด็กอนุบาล อันนี้ก็คือเขาใส่ชุดเด็กอนุบาลแหละแต่ว่ารถเนี่ย จะเป็นเด็กอนุบาลด้วยเห็นไหม เป็นชุดเด็กอนุบาลตัวรถอ่ะแล้วก็ข้างหลังจะเป็นไอที่เป่าฟองสบู่ครับผมใสมันเลยน่ารักมาก อันนี้ตัวที่ดีมาก ตอนเนี้ยผมให้ครึ่งเนี้ยอันจริงๆเรียกว่าเป็นครึ่งที่ผมรู้จัก มันจะเข้าข้างไปไหมก็ไม่ เพราะว่าผมว่างานมันออกมาดู ดูล้ำจริงๆ แต่ฝั่งนี้ก็ผมอาจะไม่รู้ดีเทลมากต้องไปศึกษาก่อนนะครับผมตอนนี้คือครึ่งนี้คือได้ใจแล้ว สองกล่องสุดท้ายครับอืมเอาอันเบาก่อน ขาดลาบูบูลาบูบูน่ารักมากเลยกับสกูแพนด้าเอาจริงๆ คือ อยากได้งสองตัว เพราะว่ามีผมมีเพื่อนชอบสกูแพนด้าด้วย ก็ถ้าได้ก็คงจะให้มันถ้าลาบูบูเนี่ยผมไม่ให้อยู่แล้วเก็บเองแต่ว่าอยากได้ซีเคดผมไม่รู้ว่าซีเคดเป็นตัวอะไร คิดว่าน่าจะเป็นมอลลี่ครับ ดูกัน ถ้าเปิดมามอลลี่นี่กรี๊ดแต่ อ่า นี่คือตัวที่ผมอยากได้ที่สุดของวันนี้ครับลาบูบูนั่นเอง มันจะคล้ายๆตัวหนึ่งที่เคยมีหรือเปล่านะไม่ใช่มันจะเป็นรถแบบเอออวกาศนิดนึงครับผม ตัว L ที่มาจากเลนั่นเองับไม่ใช่ลาบูบูอ่าแล้วก็มีปีกข้างหลังน้องมีผ้าพันคอด้วยครับ อารมณ์ประมาณคล้ายๆคาร์เมนไรเดอร์แต่จริงๆ ถ้าดูจากสีกับเออหมวกเลนส์สีเหลืองอย่างเงี้ยคล้าย ๆ กับไอ้นี่เนาะอะไรนะ สปีดเลเซอร์รู้จักกันไหมเก่าอยู่นะแล้วรถรถน้องครับผมจะเป็นเกรเดียนด้วยจากน้ำเงินเข้มแล้วก็ค่อย ๆ ไล่เฉดไปแบบน้ำเงินอ่อนลงข้างหน้าครับผมตัวนี้คือต้องตั้งโชว์แน่นอนเผื่อจะโชว์คู่กับน้องอ๊อฟคาตัวที่แล้วที่เป็นไม่ใช่เป็นรถบัมครับผมไว้กลางเลยต้องไว้กลางตัวนี้ช่วงนี้ก็คือจริงๆราบูบูเพิ่งออกเซตใหม่ที่เป็นเหมือนแบบตัวเล็กๆอ่ะเป็นแคมปิ้งหรือเป็นห้องอะไทุกอย่างซื้อมาก่องหนึ่งจากสิงคโปร์เปิดมา ไม่ได้เศร้าจังในเดอะมอนสเตอร์ะลรครับ กล่องสุดท้ายครับผม สกูแพนด้า คือไม่ซีเค็ดนะ แต่ถ้าซีเค็ด จะดีมากๆ เพราะว่าสกูแพนด้าผมไม่ได้เก็บ ถ้าได้คือผมก็ให้เพื่อน แต่ว่าถ้าได้มอลลี่เนี่ย ซีเค็ดเนี่ยเอาแน่นอน กล่องสุดท้าย Oh. ซีเขตครับทุกคนแต่สวยนะ หูลายเยอะจัด ดูครับ กล่องสุดท้ายวันนี้ครับสกูแพนด้าครับผม เราเกลืออีกแล้วอ่ะเราเกลือทุกครั้ง เราไม่เคยได้ซีเขตในการถ่ายอันบ็อกเลยใช่ไหมชอบน่าจะใช่นะ เศร้าอ่ะ แต่ไม่เป็นไร วันนี้ประทับใจและสวยคุณภาพตัวสุดท้ายครับผมสกูแพนด้ามาในเป็นเหมือนครีมเหรอข้างหน้าเขียนว่าเมเนียแล้วก็ที่รถบัมมีเป็นแบบ พวงพวงอะไรรอบๆด้วยที่บัมข้างล่างนะ ยางนะฮะตัวรถก็เงาเหมือนเดิม แล้วก็น้องมีเหมือนเป็นวิปครีมแล้วก็ซ่อมปักอยู่บนหัวแต่อันนี้คือจะเป็น ผมว่าจะเป็นตัวที่ลายเยอะที่สุดแล้วนะครับผมรายละเอียดเยอะหลังหัวก็เป็นเหมือนไพ่เลยทุกอย่างหมดและผลประกอบการในวันนี้ทั้งหมด 10 ตัวนะครับ ผมก็คือเซตมันจะเรียกว่าน้อยกว่าทั่วไปปกติจะ12ใช่ไหมแต่ว่ามันจะเป็นเซตเอ่อ บัมเปอร์คาร์มันก็จะมีรถมาด้วยนะครับผม แล้วก็ทุกอันเนี่ยมีล้อไหลได้นะฮะ ใครมีรางฮอตวิวหรือรางอะไรเมื่อก่อนก็เอามาเล่นได้ ็จบกันแล้วนะครับกับการอันบ็อกซ์ป๊อปมาร์ทป๊อปคาร์เซ็ตบัมเปอร์คาร์นะครับผมก็รอบหน้าจะอันบ็อกซ์อะไรเนี่ยเขายังไม่ได้ส่งมา แต่เขาส่งมาทุกเดือนผมก็ลุ้นอยู่ลุ้นไปพร้อมกันเนี่ยว่าเขาจะส่งอะไรมาให้ บางทีก็กลัวเหมือนกันว่าผมจะซื้อก่อน แล้วเขาส่งมาซ้ำนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ผมอันบ็อกซ์รอบหน้าครับยังไงก็ subscribe กันไว้ก่อนและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจ๊ะเจอกันรอบหน้าบายบาย